กำไรร้อยเดียว พอแล้ว อุ้ย เข้าโบนัสเกมอี่ยังวะเนี่ยเอาละผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่ค่ายเดิมนะเพื่อนๆเป็นสล็อตค่ายจิลี่นะครับ อยู่กันที่เกมทอเอ็กนะครับผม เกมทอนี่แม่งมีทุกค่ายเลย จริงๆนะเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจัดงบมาที่ 200 บาท นะทุกคนงบหลักร้อยอีกแล้ว หลักร้อยก็เล่นได้นะฮะก่อนเราไปเล่นเกมกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อ ๆ ไปนะเพื่อนๆ ใครอยากขอเกมอะไร คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลย มาไปดูเกมนี้มันจ่ายยังไง จ่ายยังไงฟรีเกม 4 ตัว เข้าฟรีเกมนะฮะมีถึง 7 เลยเหรอวะกูเยอะจัดไม่รู้เหมือนนกััครบภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเหมือนเดิม แล้วก็ขยันทำภาษาอังกฤษมานะ ผมเปลี่ยนภาษาไม่เป็นนะเพื่อนๆ ตัวละครของเขานะฮะ ก็จะมีเป็นคอนนะฮะ เป็นตัว Y นะเพื่อนๆ แล้วก็สัญลักษณ์โบนัสนะครับ ตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือทอนั่นแหละ เพราะว่าเกมมันก็คือทอ X นะเพื่อนๆลองลงมาลูกตาสีแดง ตัวนี้ แล้วก็หมาแวร์วูฟนะฮะที่รอวันหอน ลองลงมาเป็นหมวกของทอนะครับ แล้วก็ปีของทอ แล้วก็สัญลักษณ์ M แล้วก็ P อุ้ย สัญลักษณ์เกมนี้แปลกมาก แปลกจริงๆ การแตกได้ทั้งหมด 15 ลายด้วยกันนะครับ ตามนี้เลยนะ เดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผม ทุน 200 ขอเริ่มที่ 10เปอร์เซ็นต์ไปก่อน เบ็ดละ 2 บาท ไปครับ จัดปุย วิหมวกโอ้แต่เกมนี้ลายแตกแบบยากมากอยู่เหมือนกันนะ นัส4ตัวนะเพื่อนๆถึงจะเข้าฟรีเกมนะครับ เฮ้ย ฟีเจอร์เหรอ 4 ตัวปะไอ้คอมโบ4รอบปะ3 รอบว่ะอย่างวะอันนี้ฟีเจอร์ออกมานะครับ 4 รอบแล้วรอบที่5เฮ้ได้ 5 รอบฟรีสปิน5ฟรีนะฮะ มันเป็นฟีเจอร์ของเกมเขานะครับฟรีสปิน 5ฟรีนะถ้าเกิดเข้าถึง4คอมโบก็น่าจะได้แล้ว ไปดิ รออะไรล่ะครับ5สปินฟรีวิ่งคอมโบที่หนึ่งวิ่งเข้ามาในนี้ยังสะสมได้อีกอ่ะเพื่อนเฮ้ย เกมดีเกมดี ขอแตกดีๆด้วยนะ แล้วก็มีฟีเจอร์ทอ นะครับ เมื่อกี้ออกมาแล้ววายมาบ่อยจัด อุ้ย หมวกมาโอ้โห ไม่ได้หมวก แต่แรกก็ไม่ได้อินได้มาทั้งหมด 21 บาทนะครับ 5 ฟรีสปินนะ โคตรเยอะ เบ็ด 2 เองนะเพื่อนๆไหลปุยเอ็มมา เออไหลปุย สวยงามครับพี่น้องครับ เอ็มเอ็มมา้ยฟีเจอร์ทอออก เย็ดเคโอ้โห ไม่ได้เลยเลย อาขอเปิดโบนะครับ ตอนนี้เรากำไรอยู่ 11 บาทนะทุกคน เอาง่ายๆ คล้ายกับเกมเอ่อโลมาในค่ายนี้นี่แหละ แต่ว่าโลมายังไม่เคยรีวิวไปนะครับ เดี๋ยววันไหนว่างๆผมจะรีวิวให้นะ แต่ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวก่อนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ เจอเข้ายังไงวะได้ดีได้คอมโบที่ 4 ไปดี เยลโล่ได้ฟรีสี่ปีอีกแล้วได้เกมดีเกมดี ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ก็ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับรับโปรรับผ่านหน้าฝากได้เลยนะ เป็นระบบออโต้ทั้งหมด 100%เลยนะครับทูมันนี่ก็รับเป็นแบบออโต้เลยนะ ส่วนใครอยากเล่นแบบทูมันนี่นะครับ ลองลองดูก่อน ถ้างงตรงไหนก็ทักหาแอดมินได้เลยบริการตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ ไหลต่อไหลต่อแล้ว นี่ที่อยู่ค่ายนี้นะฮะรอบที่แล้วติดใจครับทุกคน เป็นค่ายที่เกมโคตรเยอะค่ายหนึ่งนะฮะจิลี่นะฮะ ไปดี ไปดี อืมปีสองบ้านเองเหรอวะโอ้แต่โบนัสเข้ายากมากเลยอะลองซื้อไหมมันซื้อได้นะบายโบนัสเนี่ยวิเต็มคาราเบลพิกวินแลกเต็มคาราเบล พิกวอยู่ แวร์วูฟลายโม่ทั่วหมดเลยมึง ซื้อโบนัสนะครับ ลองอุ้ยเบตต่ำสุด 0.3 นะเพื่อนๆ 0.3 นะครับ ซื้อ 9 บาท ซื้อเบ็ดบาท 39 เบ็ด2.168 จัดไป ขอแก้ไขนะเข้าฟรีเกมนะฮะ โบนัส 3 ตัวนะไม่ใช่4ตัวนะครับ 3 ตัวนะ เมื่อกี้บอก 4 ตัวพูดผิดนะครับ ไม่เคยเข้ามาเล่นเหมือนกันนะครับ ครั้งแรกเลยนะทุกคนคล้ายๆโรมาเอ็กเลย เนี่ยให้เลือกเนี่ย เป็นทอนะครับ เปลี่ยนจาก ไออะไรอะสิงโตเป็นทอเฮ้ยไม่ออโต้ดิแรกไปคือกันได้เหรออันหนึ่งถอนทุบตาเออยี่สิบเอ็ดบาท สวยงามเอ้ามันขวนอ่ะ ถอนมาอีกแล้ว ตังยี่สิบบาท อย่าควร อะไรอ่ะ นี่ก็เสียเปรียบดิ นี่เราก็เสียเปรียบดิ พอเราตีโดแล้วมันตีกลับอ่ะ ได้ทีละยี่สิบเอ็ดบาท หกสิบ ไม่คุ้มอ่ะ ไม่คุ้มว่ะเพื่อนๆ yeah. อ่ะเดี๋ยวขออัพเป็ดหน่อย เล่นเป็ดหกเลยครับ สวย งาม 36 บาทนี่คือได้บิ๊กวินเลยเหรอมาเล่นนอกดีกว่า ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ แล้วก็เพื่อนๆ จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะฮะ เริ่มไม่แตกแล้วพอเล่นเดือบกเอ็ดเป็ด เออ เอออะไรอีก อีกรอบนึงอีกรอบนึงจะได้ฟรีสปินโอ้โหโบนัสหล่นเพื่อไปลุ้นกันต่อ การแตกเกมนี้ง่าย ๆครับคล้ายๆเหมือนกับโลมาเลยโลมาเอ็กอะไรประมาณนั้นครับคล้ายกันแค่เปลี่ยนตัวละครทั้งหมดเป็นทอนะครับ จากกรุงโรมกลายเป็นทอนะฮะคิดอะไรไม่ออกแล้วหรอวะวายลงอย่างจัดเมื่อกี้ อ้ไม่เข้าฟรีเกมเหรอสามตัวหรือว่าต้องลายได้ด้วยโอ้โหโบนัสสามตัวก็ยากแล้วนะลายต้องตกแตกด้วยนะ แบบลายแตกของมันอะผมก็เหมือนโลมางานยากเหมือนกันนะมันหายมันไม่อยู่อ่ะ มันหายอ่ะไปไปโอ้ย เป็นเบ็ดเก้าปะวะตีสปินไม่ให้แล้วว่าน่าจะได้แล้วเว้ย ได้แล้วโอ้ยโอ้โหแม่งเลยจะเต็มคาราเบล เอาห้าคอมโบไปห้าคอมโบครับทุกคนห้าฟรีสปินครับ จัดปุยไหลปุยหลุยไป ขอกำไรสักร้อยนึงดิ จากฟรีสปินรอบเนี้ยอือจะกี่บาทเองอะไรอ่ะน้อยว่ะ ได้เพิ่มปะเนี่ยคอมโบสีได้เพิ่มปะคอมโบห้าแล้ว เพิ่มอีกห้าสปินครับ โอ้โหหว่นเจี๊ยบไหลปุ้ย ยังได้อยู่เว้ย ยังได้อยู่เว้ยปีโอ้โหปีไปลงแถวสามรอบนี้ได้ 78 บาทนะครับ ก็กลับทุนมานิดหน่อยนะ ขออัพเบ็ดาเลยนะครับ วัดใจกันไปเลยเขาเป็ส12เลยดีกว่าไหม12 เลยวัดใจเป็ดวัดใจนะฮะเขาเล่นได้นานอยู่นะ ทุนร้อยสองร้อยนะฮะ หลักร้อยก็เล่นได้นะครับ ถ้าอยากมาเล่นเกมเดียวกับผมนะครับ ไปที่คอมเมนต์ปักหมุดเมนแรกเท่านั้นนะครับ เมนแรกเท่านั้นนะครับรับโปรรับที่หน้าฝากได้เลยนะเพื่อนๆโอ้สิบสองแม่งลงอย่างเดียวเลยวะ่ะ อุ้ยลูกตา โอ้ยไหลไปปีสวยงามปีเอ้ยอะไรเออน่าจะได้ ได้ปะวะได้มองไม่ถูกแล้ว5คอมโบ สวยงามได้5สปินครับ รอบนี้ถ้าได้กำไรผมขอพักเลยนะ ปิดคลิปแล้วก็ถอนเลยนะกำไรร้อยเดียวพอแล้วอุ้ย เข้าโบนัสเกมอยหาังวัเนี้ยอยหาังวัเนี้ยเป็นสิบองด้วย เฮ้ยเกมนี้แม่งดีจัด เข้าไปดิ รออะไรล่ะเข้ามาดิอ่เอาสามบ้างเมื่อกี้เลือกแต่หนึ่ง น่าจะกำไรอ่ะ ปักควให้ สวยงามครับกำไรมหาศาลแล้วมึง กำไรมหาศาลแล้ว สามไปอีก น่าเกลียดว่ะปักแพงเราเสียเปรียบ ถ้าเราซื้ออ่ะ เนี่ย มัน มันขวนทุกรอบอ่ะ สวยงามครับ เหลืออีก 4 ฟรีสปินครับ กำไรแล้วครับทุกคน กำไรแล้วครับ อีก 4 ฟรีสปินบิ๊กวินต่อเนื่องเฮ้สุดจัดว่ะจบแล้วบวกมาไส่ปุ้ยไม่ได้ร้านนี้ครับ แหลมเลยแหลมเลย 372 บาทครับสำหรับฟรีสปิน 5รอบวันนี้เข้าโบนัสไปด้วยนะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้งบ 200 เล่นได้กำไร 284 บาทนะครับผมก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ได้มากได้น้อย ก็อย่างที่เคยบอกไปตลอดตลอดได้ไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะ ไปที่เมนปักหมุดเมนแรกเท่านั้นนะครับรับโปรรับที่หน้าฝากได้เลยนะเป็นระบบออโต้นะครับไม่เข้าใจอะไรตรงไหนทักหาแอดมินนะครับผม ก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลย เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไป เกมอะไรจะเป็นเกมต่อไปนะฮะรอติดตามชมนะเพื่อนๆ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ